พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน YSC สู่ Intel ICEP การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ต้องพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กันไปด้วยครับ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งเวทีการแข่งขัน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติครับ สวทช จัดการแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือ YSC ครั้งที่ 21 ซึ่งหนึ่งในโครงงานที่ชนะเลิศได้แก่ โครงงาน การพัฒนานวัตกรรม ชุดทดสอบเซ็นเซอร์เชิงสี เพื่อตรวจวัดปริมาณคอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง โดยทีมเยาวชนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรจังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงงานมีจุดเด่นที่ช่วยให้กระบวนการทำความสะอาดสระว่ายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดใช้สารเคมีใช้เวลา ลาพักษะน้อยลง เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม น้องๆทีมนี้ยังได้เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยนำโครงงานนี้ไปร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมนานาชาติ Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70 ร่วมสร้างบุคลากรด้านวทน โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000